และในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการแนะนำตัวฟังก์ชันลัดนะครับ ที่อยู่ทั้งทางด้านแถวซ้ายและแถวขวานะครับ จะสังเกตว่าทางด้านแถวซ้ายและแถวขวานะครับ จะมีเมนูฟังก์ชันลัดอยู่นะครับ ซึ่งทั้ง 2 ด้านนะครับ จะมีคำสั่งที่เหมือนกันนะครับ ไล่ตั้งแต่ตัวบนสุดนะครับ คือ K1 นะครับคลิกไป 1 ครั้งนะครับ ก็คืออะไรคือนาฬิกานะครับ ซึ่ง ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับจะเวลาเดินหน้าจะเวลาให้หลังนะครับ แล้วก็นาฬิกาตาเวลาเวลาปัจจุบันนะครับ ตัวที่2นะครับก็คือคำสั่งเซอร์เทนนะครับ หรือพม่านะครับโอเคคลิกออกมา คำสั่งที่ 3 นะครับคือฮอสปอตนะครับคือสปอตไลท์นะครับ ถัดมานะครับก็คือ new white slide นะครับ ก็คือเพิ่มหน้ากระดาษสีขาวนะครับ ตัวถัดมานะครับ ตัวที่ 5 ที่เป็นรูปลูกศรวนกลับไปกลับมานะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับ จะกลับไปที่หน้าจอ Windows คือตัวโปรแกรมนะครับ จะสังเกตว่ามุมบนด้านขวานะครับจะไม่มีเลขหน้าแล้วว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ จากทั้งหมดมีกี่หน้านะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมตัว Windows นะครับซึ่งเราสามารถใช้เมาส์ทำงาน ไปบนนี้ได้เลยนะครับใช้แทนเมาส์แล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ด on screen keyboard ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับ เช่นเดียวกัน กดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะกลับมาที่ตัวโปรแกรมของกระดาน Interactive Whiteboard นะครับ จะสังเกตว่ามุมบนด้านขวาจะมีตัวเลขกลับมานะครับ ก็คือตอนนี้อยู่หน้าที่ 2 นะครับ จากทั้งหมดมี 5 หน้านะครับอ่าโอเค เพิ่มสไลด์นะครับ กลับไปที่หน้าจอ Windows นะครับ ออกสลับโปรแกรมนะครับ ถัดมานะครับก็คือ เป็นรูป new new slide เช่นเดียวกันนะครับ แต่ไม่ใช่ new white slide นะครับ จะเป็น new s e e n slide นะครับ ตัวนี้ก็คือ new s e e n slide เมื่อสักครู่เปิดหน้านี้ค้างไว้ใช่ไหมครับ พอกดสัญลักษณ์รูปฟังก์ชันคีย์ลัดนี้ใช่ไหมครับ จะเป็นการเพิ่มที่เรียกว่า new s e e n slide นะครับ เช่นเดียวกับตัวนี้นะครับ new slide แล้วก็ตัวที่2นะครับ new s e e n slide อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับโอเค ถัดมานะครับตัวนี้นะครับที่เป็นรูปกระดาษแล้วก็มีรูปมืออยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ตัวนี้ทำอะไร ตัวนี้ใช้สำหรับการย้ายที่นะครับ ย้ายที่เดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้าหน้าที่มีอะไรให้ย้ายเนาะหน้านี้นะครับคลิกก็จะเป็นการย้ายวัตถุต่างๆนะครับ จะเป็นการย้ายวัตถุต่างๆ โดยการใช้จุดสัมผัสเดียวนะครับ นั่นคือตัว move to o l นั่นเอง จะสังเกตว่าเป็นรูปมืออย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตรงนี้ล่ะทำยังไงได้บ้าง เช่นสมมติว่าเราเลือกเป็นเป็นปากกาอยู่ใช่ไหมครับ เป็นปากกาแบบนี้อยู่ แล้วเวลาต้องการจะย้ายนะครับ เราสามารถใช้เมนูได้เมนูนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องไปกดนะครับ โดยใช้นิ้วมือนะครับ สัมผัสพร้อมกัน 3 จุดขึ้นไปนะครับ3จุดพร้อมกัน ก็จะเป็นการจับย้ายได้เช่นเดียวกัน แล้วมันก็ยังเป็นปากกาอยู่แบบนี้นะครับ โอเคถัดมาคือ move to นะครับถัดมาคือตัว ปากกานะครับที่เราใช้การประจำนะครับตัวปากกานะครับ ถัดมาใต้ตัวปากกานะครับ คือตัวที่ปรับขนาดของหัวปากกานะครับ มีอะไรให้เลือกบ้างนะครับ แบบบางนะครับ แบบบางเป็นยังไงขออนุญาตเคลียร์สไลด์นะครับ แบบบางนะบางเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเลือกขนาดเป็นแบบปานกลางล่ะก็หนาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ หรือว่าแบบหนานะครับ ก็จะหนามาขนาดนี้ ผมกดผิด เลือกเป็นปากกาก่อนนะครับ เลือกเป็นปากกาแล้วก็เลือกขนาดนะครับแบบหนา นะครับ หรือว่าอยากจะให้หนามากกว่านี้ หรือว่าบางมากกว่านี้นะครับ เราสามารถกำหนดขนาดเป็นค่าได้นะครับ คือรูดที่แถบด้านล่างนะครับมีตั้งแต่ 1 จนถึง20นะครับเลือกได้หนาสุดเลยนะครับ เท่าไหร่ ถัดมานะครับเป็นเรื่องของกล่องข้อความนะครับ เช่นเดียวกันกับที่เป็นแท็บที่3นะครับที่ insert กล่องข้อความหรือ text box ก็คลิก 1 ครั้งนะครับ แล้วก็กำหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับ แล้วก็พิมพ์ลงไปในนี้ได้เลยนะครับ ถัดมานะครับเป็นการเรียกฟังก์ชันคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับ คลิก 1 ครั้งนะครับก็จะมี on screen keyboard ขึ้นมาแล้วเราก็ใช้พิมพ์ เราก็สามารถใช้พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับ ตรงนี้ เป็นออนสกรีนคีย์บอร์ดนะครับ ถัดมานะครับเป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับคือการจับภาพหน้าจอนะครับ ในกรณีที่ในกรณีที่เราต้องการจะจับภาพหน้าจอนะครับ เช่นเช่นไปหน้านี้นะครับกด1 ครั้งนะครับ รูปรูปวินโดว์รูปกล้องถ่ายรูปนะครับคลิกหนึ่งครั้งจะปรากฏเมนู Image Capture ขึ้นมานะครับ Image Capture นี้นะครับ ก็สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบด้วยกันนะครับ ที่เป็นรูป รูปแรกนะครับ รูปกล้องถ่ายรูปกดหนึ่งครั้งนะครับ จะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอทั้งภาพ พอแคปเจอร์เสร็จแล้วตัวมันจะทำการวางภาพให้เลย จะสังเกตว่าตรงนี้ไม่ใช่ภาพไม่ไม่ใช่ภาพแรกแล้วมันเป็นภาพที่ถูกซ้อนขึ้นมา จะสังเกตดูมีคำสั่งนี้ เช่นเดียวกันมันใหญ่เต็มจอขนาดเท่ากัน แล้วเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะครับเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือตัวหน้าจอที่เรา ที่เราแคปไว้จะเป็นทั้งหน้าจอ จะสังเกตว่าจะมีเลขติดมาคือเลข1ทับหมาด้วยนะครับ หน้าหน้าที่ 1จากทั้งหมด 6 หน้านะครับคือตรงนี้นะครับ วิธีการออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้ไปก่อนนะครับ คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดีลิ t โอเคอันนี้คือรูปที่เราแทรกมาจากเมนู insert รูป insert รูปภาพถัดมานะครับตัวที่ ตัวที่2นะครับ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกลางไกลอยู่นะครับทำยังไงวิธีการเหมือนแคปเจอร์นะครับ เพียงแต่ว่าจะไม่ได้แคปเจอร์ทั้งหน้าจอแล้วนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจะแคปเจอร์เช่น สมมุติเราต้องการแค่ ส่วนหัวตรงนี้นะครับ คลิกแล้วก็ลากพื้นที่ไว้แล้วก็ปล่อย จะสังเกตว่ามีรูปภาพปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งรูปตามส่วน บริเวณที่เราทำการครอบไว้นะครับ ก็จะได้ตัวนี้นะครับ โอเคเหมือนเดิมนะครับ ย้ายขนาดนะครับจับหมุนย่อขยายนะครับก็ย้ายที่หมุนนะครับ ย่อขยายแล้วก็เมนูเพิ่มเติมนะครับโอเค ตัวสุดท้ายนะครับ ที่เป็นรูปร่างอิสระนะครับ แล้วก็กันไกเช่นเดียวกับตัวที่2นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทำเป็นสี่เหลี่ยมละเราสามารถโค้งได้อิสระตามที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ปิดแบบเดิมอย่างนี้ จะสังเกตว่าตัวตัวรูปภาพที่เราได้มาจะโค้งตามที่เรา ที่เราลากไปนะครับ อันนี้คือตัวที่เป็น image capture นะครับ ถัดมานะครับตัวตัวถัดมาก็คือเมนู insert ต่างๆ คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏเมนู insert นะครับ แล้วก็เลือกไฟล์เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนำมาใส่นะครับ เช่นเดียวกัน insert รูปภาพ ถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันยังลบนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็กลายเป็นยังลบ หรือว่าถ้าเราใช้ตรงนี้เนาะถ้าเราใช้ตัวเซ็นเซอร์จากที่พับยังลบ มันก็จะเป็นยังลบอยู่แล้ว หรือว่าถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ปากกาหรือยังลบนะครับเราใช้นิ้วเราก็จะต้องมาคอยสลับตรงนี้ว่าเลือกเป็นปากกาใช่ไหมครับตัวนี้คือเลือกเป็นปากกา หรือว่าถ้าจะเป็นยังลบก็คือเลือกตัวนี้ให้เป็นยังลบนะครับ ถัดมานะครับคือปุ่มคือปุ่มอันดูนะครับ ที่เป็นลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับ โค้งไปทางด้านซ้าย คือปุ่ม undo หรือ control z หรือย้อนกลับนั่นเองนะครับ เมื่อสักครู่ผมทำการลบไปใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเรากด control z หรือกด undo นะครับ มันก็จะกลับมาแบบนี้นะครับ คือปุ่ม undo ถัดมานะครับก็เป็น next slide นะครับ next slide previous slide นะครับ แล้วก็ถัดมาก็เป็นเมนูฟังก์ชันต่างๆ เช่น copy cut paste นะครับ แล้วก็ปุ่มปุ่มที่ใช้กับคีย์บอร์ด เช่น enter นะครับแ a บ ปุ่ม escape นะครับ esc นะครับ แล้วก็ปุ่มลบนะครับ backspace นะครับ แล้วก็ปุ่มสุดท้ายที่แนะนำไปก็คือ calibrate นะครับสำหรับนี้ก็สำหรับนี้นะครับก็คือเมนูฟังก์ชันลัดนะครับ ที่เราสามารถใช้ได้โดยสะดวกนะครับ อยู่ทางทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับ Thank you.